นครับผมนี่ก็เป็นการแต่งห้องของผมนะครับผมด้วยงบไม่เกินพันบาทนะครับ ผมง่ายๆสะดวกสบายนะครับ ผมกับสิ่งของที่เรามีอยู่เท่านั้น ยังไงก็ขอฝากช่องนี้ไว้ให้ด้วยนะครับผมชื่อ Go p a t Channel นะครับผมซึ่งก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับภาษาจีน การรีวิวและก็เพลงนะครับผม ซึ่งจะปะปนกันอยู่ในนี้แหละนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมอย่าลืม ใครที่แบบอยากจะให้แนะนำอุปกรณ์ในการทำเพลง หรือว่าอุปกรณ์ตัดต่อยังไง สามารถเมนด้านล่างไว้นะครับ ผมเดี๋ยวผมจะพยายามมามามาสอน วิธีที่ผมใช้นะครับผมนะเครื่องมือหรือว่าโปรแกรมที่ผมใช้นะครับ ผมผมจะพยายามมามาสอนทีละโปรแกรม หรือว่าตัวอย่างหรือว่ารีวิวให้ชมนะครับ ผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ